ของการอ้างอิง argument เช่น เราต้องการหาผลรวมทั้งหมด ของรายลับ เราสามารถเขียนได้เป็นทั้งสูตรและฟังก์ชันได้หลายแบบ ก็คือช่องเซลล์รายลับนั้นจะอยู่ในช่อง b 3จนถึง b 7วิธีการเขียนด้วยสูตรเราเขียนได้เป็น เท่ากับ b 3บวก b 4บวก b 5บวก b 6บวก b 7หรือเราเขียนเป็นรูปแบบฟังก์ชันก็คือ เท่ากับ sum วงเล็บเปิด b 3คอมมา b 4คอมมา b 5คอมมา b 6คอมมา b 7และวงเล็บปิด หรือเราเขียนอีกแบบหนึ่งก็คือ เท่ากับ sum วงเล็บเปิด b3 โคลอน b7 แล้ววงเล็บปิดค่ะ แต่ถ้าเราต้องการหาผลรวมของรายรับในวันที่ 1 โดยเราจะหารายรับบวกกับค่ารถไฟ ตรงช่วงนี้เราจะใช้เครื่องหมายคอมมาเข้ามาช่วยในการเขียนค่ะ ผลลัพธ์ของฟังก์ชันที่ได้ก็คือ เท่ากับซ้ำวงเล็บเปิด b 3คอมมา d 3วงเล็บปิดค่ะ หรือต้องการหาผลบวกของรายรับในวันที่ 2 มกรา คือช่องเซลล์ b 4กับค่ารถไฟคือช่องเซลล์ d 4และค่าโทรศัพท์ในช่องเซลล์ e 4เราจะใช้เครื่องหมายคอมมาแล้วตัวโคลอนเข้ามาช่วยในการเขียนค่ะ ฟังก์ชันที่ได้คือเท่ากับ sum วงเล็บเปิด b 4คอมมา d 4โคลอน e 4และวงเล็บปิด คือเราสามารถใช้รูปแบบการอ้างอิงของคอมมาและโคลอน พร้อมกันได้ค่ะ นอกจากนี้เนี่ยลักษณะของการอ้างอิงรูปแบบใน argument ของฟังก์ชัน sum max m ิน n และ average เราจะใช้ในรูปแบบเดียวกันค่ะ เช่นต้องการหาข้อมูลในช่วงของ B3 จนถึง B7 วิธีการเขียนได้ดังนี้ค่ะ เท่ากับ sum วงเล็บเปิด B3 โคลอน B7 วงเล็บปิด ถ้าต้องการหาค่ามากที่สุด เราจะใช้เครื่องหมายเท่ากับ max วงเล็บเปิด b3 โคลอน b7 และวงเล็บปิดค่ะ หาค่าน้อยที่สุดคือเท่ากับมินวงเล็บเปิด b 3โคลอน b 7และวงเล็บปิด ถ้าต้องการหาค่าเฉลี่ยของรายรับ เราจะใช้เท่ากับ average วงเล็บเปิด b 3โคลอน b 7และวงเล็บปิดค่ะ ส่วนการเขียนฟังก์ชันนับจำนวนมีหลายแบบ เช่น จะนับจำนวนรายรับในช่องเซลล์ B3 ถึง B7 จะใช้ฟังก์ชัน เท่ากับเขาวงเล็บเปิด B3 โคลอน B7 จำนวนข้อมูลที่ได้คือ 5 หรือนับจำนวนข้อมูลแบบมีเงื่อนไข จะใช้ฟังก์ชัน เท่ากับเขา if วงเล็บเปิด B3 โคลอน B7 คอมมา3,000คือต้องการนับข้อมูลรายรับที่มีค่าเท่ากับ 3,000 ออกมาผลลัพธ์ที่ได้คือ 2 ค่ะ ส่วนฟังก์ชัน if เป็นฟังก์ชันเงื่อนไขที่ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลตามเงื่อนไขที่เรากำหนด ประกอบไปด้วยคำสั่ง if ส่วนเงื่อนไขที่จะใช้ในการตรวจสอบ ส่วนของผลลัพธ์ที่เป็นจริง และส่วนของผลลัพธ์ที่เป็นเท็จ เช่น เท่ากับ if วงเล็บเปิด a 1มากกว่า0คอมมากำไรคอมมาขาดทุนวงเล็บปิด ต้องการตรวจสอบว่า a 1มากกว่า0ไหม ถ้ามากกว่า 0 ให้แสดงข้อความคำว่ากำไรออกมา ถ้า a 1 ไม่มากกว่า 0 ให้แสดงข้อความคำว่าขาดทุนออกมาค่ะ การเขียน if ซ้อน2จะเป็นการสร้างเงื่อนไขเพื่อตรวจสอบข้อมูลได้ 3 เงื่อนไขค่ะ รูปแบบวิธีการ เราจะเอา if ไปซ้อนในส่วนของข้อมูลที่เป็นเท็จเมื่อเราใส่ if แทรกเข้าไป สิ่งที่ได้เราจะได้เป็น if ที่มีการเช็คเงื่อนไขอยู่ 2 รอบ ก็คือเท่ากับ if วงเล็บเปิดเงื่อนไขคอมมาจริงคอมมา if วงเล็บเปิดเงื่อนไขคอมมาจริงคอมมาเท็จวงเล็บปิดและวงเล็บปิดค่ะ ถ้าเราต้องการซ้อน 3 โดยการทำ if ตรงนี้เนี่ย เราจะใช้ if เข้าไปซ้อนในส่วนที่เป็นเท็จเช่นเดิม แต่จะซ้อนในส่วนที่เป็นเท็จที่เป็น if ซ้อน2 ชั้นนะคะ เมื่อเราใส่เพิ่มเข้าไป เราจะได้ if ที่มีการเช็คเงื่อนไขได้สีเงื่อนไข เช่น ถ้าเราต้องการตรวจสอบว่า เงื่อนไขใน if ที่1เป็นจริงไหม ถ้าเป็นจริงให้แสดงข้อความจริงออกมา แต่ถ้าไม่เป็นจริงจะต้องเข้าเงื่อนไขที่2ก็คือ if ตัวที่2ก็สีแดง ถ้าตรวจสอบแล้วเป็นจริงให้แสดงข้อความว่าจริงออกมา แต่ถ้าไม่เป็นจริงให้เข้าอีฟที่3 คือ สีเขียว เมื่อตรวจสอบแล้วถ้าข้อความนั้นเป็นจริง ให้แสดงข้อความคำว่า จริง แต่ถ้าไม่เป็นจริงให้แสดงเงื่อนไขข้อความออกมาว่าเป็นเท็จ ค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็จบกันแล้วนะคะ แล้วเจอกันในทิปถัดไปค่ะ